ทุกท่าน พวงมาลัยเก่าของทีปที่มันหนักๆเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสปอร์ตโหมดแบบนี้มันก็จะมีความหลากหลายสั่งจากจีนครับช้อปปี้สั่ง ผ่านช้อปปี้ไม่ได้อลีเอเพรส2,438 บาทมาถึงบ้าน ใช้เวลา 9 วันเร็วมาก ก็เพลินๆก็มาละพวงมาลัยสวยมากนะครับเงาแวววาวเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่กัน ขั้นแรกของเราเนี่ยเราจะต้องถอดแบตออกก่อน ผมไม่รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยมี แอร์แบ็กหรือเปล่า เครื่องมือต้องครบนะครับตัวเล็กๆแบบนี้น็อตที่อยู่ด้านหลังตรงตามที่ชี้นี่คือน็อตเบอร์สิบหมดเลย 2 อัน ถ้า 4 ตัวครับก็ 4 ตัวนี้จะเรามาเริ่มถอดกัน ก็ต้องมีเครื่องมือกล่องที่ผมบอกนี่แหละครับเล็ก ๆ เพราะว่ามันต้องใช้มุมเล็กมากเบอร์สิบตัวเมียเบอร์สิบเรามาเริ่มถอดกันเลยนะครับ 4ตัวเรียบร้อยก็จะเปลือยออกมาเห็นแบบชัด ๆ แบบนี้นะครับอันรอบจะก็จะมีตัวดูด ดูดเนี่ยเราก็จะใช้ขันเข้าไปแบบนี้ แล้วเราก็จะมีขันไปเรื่อยๆนะครับ ก็เป็นน็อตเบอร์21 ขันเข้าไปขันขันขันขันขันเรียบร้อยออกมาแล้ว ง่ายนิดเดียวทีนี้พอออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมีสนิมสนิมมันอยู่แล้วก็จะมีสายแตรเราก็เอา WD 40ฉีดซะหน่อย ให้มันมีคือจะได้อยู่กันนานๆตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับ ตอนที่เราใส่ คือต้องดูมันจะมีระยะมุมให้มันได้ดีมากไว้ แต่เพิ่งขันเข้าไปนะครับถ้าขันแล้วเป็นหัวเตเปอร์เนี่ยมันจะล็อกแล้วต้องมานั่งดูดใหม่ให้เสียเวลาอีก อันนี้เราก็จัดระยะให้ดีพวงมาลัยตั้งตรงนะครับ ยังไม่ต้องสตาร์ทเครื่องอันนี้ ผมดึงไอ้สายแบตออกไว้ แล้วเราก็มานั่งใส่ เสร็จแล้วครับ เรียบร้อย สวยหรูดูดีมีระดับจริงๆ ผมชอบมากเลยมันโล่งแล้วพวงมาลัยนี่มันเบาจริงๆนะครับแล้วมันมองเห็นไม้เมยชัดไปหมดของเก่า นี่มันดูหนาหนักโอ้เหนียวเรื่องของเรื่องคือเหนียวผมไม่ชอบ อันนี้มันเป็นไวท์วอลนัทเงาเอาผ้าเช็ดนิดเดียวเงา มือเปื้อนน้ำมันที่ทำงานเนี่ย มือจีบเราจะดำๆเราก็จะมามันก็ใสสะอาด แต่เราก็ใช้ได้แล้วนะครับ อันนี้ผมแต่เก่าแล้วมันเสียงมันจะเป็นทุเรศเนี้ย ก็เป็นนานเรียบร้อย ก็ให้เครดิตกับเพื่อนๆที่ขายนะครับ คอตัวนี้ถ้าไม่มีคอตัวนี้ก็ลำบาก ออกมาสวยครับ ขอบพระคุณมากครับ เพื่อนๆที่ได้รับชมโปรเจกต์ชิ้นนี้บ๊ายบาย